โอ้โห อันนี้เป็นความพิเศษนะครับ เฉพาะของรุ่นนี้ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สิทธิบุ้ยสิทธิโจเป็นสิทธิโจ สิทธิโจ นะไม่ได้เจอกันมาหลายคลิปมากเลยครับเนื่องจากว่ามีภารกิจรัดตัวต้องไปพอดีพี่โจก็มีงานหลายที่นะครับผมช่วงนี้เดินสายนิดช่วงนี้เดินสายเยอะนะครับโควิดเยอะงานแกก็เยอะนะครับครับผมวันนี้พี่โจครับผม เครื่องหนักตัวนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากที่มันใหญ่ มันดูยิ่งใหญ่ดูแข็งแรงนะ รุ่นนี้นี่มอเตอร์เนี่ยกำลังเหลือๆเลยขนาด3แรงมา ไฟ 220 นะครับเสียบปลั๊กนะใช้ได้เลยนะครับ เพราะว่าบางรุ่นเนี่ย มันเป็นรุ่นไฟ 380เนี่ยบางทีไปทำงานบางที่มันไม่มีไฟนะครับ เพราะว่าไฟ 380 เนี่ย มันมีค่อนข้างน้อยนะครับ เราก็เลยจัดที่มันเป็นมอเตอร์ 220 เลยนะครับ มันจะได้สะดวกใช้ตรงไหนก็ใช้ได้นะครับ หน้าบักซอยก็ใช้ได้นะครับอันนี้สะดวกสุดๆนะครับพี่โจแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีนี่ แถมมาให้นะครับ ตัวนี้คือนอกจากที่เราเราดัดไอตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดเราดัดใหญ่เนี่ยเราใช้ตัวนี้ดัดได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าอันเล็กนะพี่โจนี่ตัวนี้เป็นตัวครอบใส่เข้าไปนี่เลยอ่านี่นะครับ มันยังใหม่อยู่มันฟิตเอออ่านี่อ้าวเข้ามาแล้ว นี่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราดัดเล็กนะครับ เราใช้ตัวนี้ช่วยนะครับ รายละเอียดตรงนี้เนี่ยพี่โจผมอยากจะให้พี่โจลองดูนิดนึงนะครับ เพราะว่าเห็นเห็นพี่โจเล่าให้ผมฟังแล้วว่า ตัวนี้มันตั้งองศาได้อนอกจากตั้งองศาแล้วปุ๊บผมเดินเครื่องปุ๊บมันถึงองศาปุ๊บมันตีกลับเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นความพิเศษนะครับ เฉพาะของรุ่นนี้ถ้าเกิดเป็นเครื่องอื่นไม่มีนะรับรองรับประกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับพี่โจ อ่าลองลองเปิดเครื่องดูนะครับ เราตั้ง 45 นะครับ 45 ก็จริงนะแต่ว่าคือมันขึ้นอยู่ที่ขนาดความใหญ่ของเหล็กด้วยนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเหล็กมันเล็กเนี่ยมันดัดแล้ว 45 มันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเหล็กใหญ่นะครับ อันนี้เราลองตั้งเผื่อไว้ก็ได้นิดนึงสมมติอ่ะพี่โจลองอ่าเราเราเราตั้งไว้ 45 ลองเดินเครื่องดูนะครับนี่นะครับ เดินเครื่องนี่ขนาดนี้ เดี๋ยวผมขอสักนี่เลยพี่โจตัวนี้นะ ผมขอสักอ่านี่ที่มาที่180เลยพี่โจลองดูนะครับอ่าถ้าเกิดว่า180 นะ เครื่องมันจะวิ่งไปจนสุดเลย นี่เสร็จแล้วเด้งกลับนะ ดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดัดไอตัวที่มันเป็นเหมือนปอกเสานะ ในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ วันนี้ พี่โจมีมีเหล็กที่จะเอามาลองดัดไหมพี่เพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ย มันสามารถดัดได้ถึงขนาด 28 มิลเลยเขาบอกว่านะอ่ะโอเคผมขอดูดูเหล็กนะครับ พี่อันนี้เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดเท่าไหร่ครับพี่โจรุ่นนี้ 27 มิลนี่นะครับแหมพี่โจหลอผมไม่ได้นะนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่นไหนที่มันดัดได้เท่าไหร่นะครับ เราพยายามที่จะหาพวกเหล็กหรืออุปกรณ์ที่มันดัดได้เต็มที่เลยนะครับ แต่ว่าผมบอกตรงนะว่าไอ้เหล็ก 28มิลผมหาไม่ได้นะครับ ตัวนี้ไอ้ผมผมได้ 27 มิลนะครับหายไปมิลหนึ่งได้อยู่นะพี่โจนะอ้าวนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูเลย เดี๋ยวเอากล้องมาดูแล้วนะนนี่นะครับเป๊ะเลย 27มิลนะครับหายไปมิลเดียวนะครับ นิดเดียวนะครับ เดี๋ยวพี่โจอันดับแรกอย่างที่ผมบอกนะ ดัดเป็นปอกสี่เหลี่ยม เพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานโครงสร้างเขาทำเสาทำอะไรเนี่ยดัดเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างหรือว่าบางครั้งนะดัดเป็นเหมือนโครงสร้าง เหมือนลูกปั้นพระหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดัดได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องที่มันเล็กนะครับมันอาจจะดัดที่มันเป็นขนาดเล็กได้ แต่ว่าตัวเนี้ย มันใหญ่นะครับ ถ้าเกิดว่ายิ่งโครงสร้างใหญ่ก็ต้องใช้เหล็กใหญ่ นี่ตัวนี้เลยอันดับแรกผมให้พี่โจลองดัดให้ดูเลยนะครับอ่าลองเดินเดินตัวเปล่าดูก่อนนะครับ นี่นะครับ ลองเครื่องดูก่อน อันนี้อ้าว นี่ผมตั้งไว้ที่ร้อยแปดสิบนะครับ ดูนะครับ ปึ้ง เสร็จแล้ว แค่แค่ดูแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับ อ้าวโจคันนี้ขอสักเก้าสิบก่อนนะครับ ลองเครื่องดูก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปไปดูดัดจริงๆนะครับ อ่ารายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับ เครื่องนี้อาโยกมาโจนะครับนี่ตอนนี้เราตั้งกัน90 นะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรมากนะใช้งานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเหล็กมันเล็กนะครับ เอานี่ปรับตัวนี้เข้ามานะครับ ถ้าเกิดว่าเหล็กมันใหญ่ ก็เอาตัวนี้ถอยออกมา แล้วก็ตัวนี้เสริมเข้าไปนะ พี่โจไม่น่ายากนะครับโอเค เดี๋ยวมาดู พี่โจดัดเลยนะครับ เพราะว่าสี่มุมผมขอสี่ครั้งพอนะครับ โอเคพี่โจลองเลย พับเหล็กที่เราครับดโอ้โห อันนี้สุดยอดมากเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเหล็กขนาดนี้นะ จะหาเครื่องที่ดัดได้ขนาดนี้ผมว่ายากพอสมควรเลยอย่างหนึ่งนะพี่โจเครื่องรุ่นนี้เนี่ยราคา มันก็ไม่ได้สูงมากนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าระดับที่ก่อสร้างหรือโครงการพันกว่าร้อยล้านเนี่ยซื้อได้สบายอยู่แล้ว เครื่องนี้นะครับ ใช่ครับ สบายนะครับ เพราะว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะพี่โจครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับ ผมบอกไว้เลยว่าราคาไม่แพงใช้งานง่ายสะดวกได้งานเร็วนะ ตัวนี้เพราะว่า ดัดแค่สี่มุมเนี่ยพี่โจแกดัดแค่สี่ครั้งเองนะครับ รับรองนะครับ หากท่านที่สนใจหรือสอบถามข้อมูลก็โทรมาได้นะครับ ที่เบอร์ 096 935 9907 นะครับ สนใจสั่งซื้อ ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับ ลงมาที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกก็ได้นะครับ วันนี้ผมกับพี่โจนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมอะไรนะครับพี่โจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับนะครับ วันนี้ผมกับพี่โจต้องลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับพี่โจครับขอบคุณครับ